จาน่าคูณห้านะ อุ้ย เอ้ยเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วเอาบังนี่เติมไหลไปไหลไป รับเตอร์รับเตอร์เอาไหลแล้วมึงคูณสิบมาด้วยคูณสิบมาด้วยเอาคูณสิบมาเอาบังนี่เติมเลยกระเผมโอเคครับผมก็ขอกร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 วันนี้มาตะลุยซูเปอร์มาร์เก็ตสักหน่อย ได้ข่าวว่าฮิตฮอตนะฮิปปี้ฮิปปี้คำเตือนนะผมเกมนี้ จัดทำเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควร ได้รับคำแนะนำนะครับผม โอเค วันนี้เรามาที่ทุน500 บาทนะครับผม ไม่มีซื้อฟรีสปินใช่ไหม โอเค เดี๋ยวผมเริ่มเบ็ดที่เบ็ด 40 เลยละกันยังไม่ถึง 10%เนาะเท่าไหร่เออไปครับผม ตอนแรกว่าจะลดเบนนะอ้าวมาแล้วมาแล้วคล้ายสวิตโบดันซ่าว่าอารมณ์ไม่คล้ายกันป่ะครับ เออเนาะก็น่าผมว่าเออเติมว่าก็แค่คล้ายกันนะ รู้สึกน่าจะใช่นะ ผมน่าจะไม่ต้องเลียงนะ แค่แบบมาครบอะไรอย่างนี้ เนาะซูเปอร์มาร์เก็ตต้องใช้สแคตเตอร์กี่ตัวสี่ปะอ๋อสามใช้สามตัวนะผม เอาเฮ้ยจะหมดตูดแล้วเฮ้ย เอาตัวคุณมาแล้วตัวคุณมาแล้ว เอาบางนี้เติมอุ้ย เอาเฮ้ยตัวคุณเติมมาแล้วมาแล้วคนที่สองบั้ไงยีปปียีปปียีปปีดูดิ กดแป๊บเดียวกำไรแล้วว่ะคืออะไรเหรอเราไปหมดละจริง ได้ขนาดนี้นะควรเลิกนะ จริง ถ้าแบบคนแบบ อารมณ์แบบคนเขาเรียกว่าอะไรเล่นแล้วแบบไม่ยอมเลิกเงี้ย ไม่มีวันชนะมันหรอกครับถ้าเล่นไม่มีวันเลิก นะได้ก็ติ่งก็ได้สามสี่ร้อยนี่ก็เลยแล้วนะไปกินหนมกินชาบูเลี้ยงมีตีหลี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะปากปากปากไม่ดีปากไม่ดี เอาบางนี่เต็มตะคุณตะคุณเต็มแล้วก็บอกตะคุณตะคุณขอคุณเพิ่มโอ้ยคุณสอนนะบึ้มเลยฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้ส่งมาดีกว่าคุณผู้ชมว่าสแกนเธอร์นี่น่าจะเดือดอยู่นะ อาบังนี่มาแล้วนี่เอาชีชีเติมเอาหอมญ่หอมญ่ไม่มา โอ้โอ้โอ้ตอนนี้กำไรมาที่สองร้อยบาทเหลือกำไรผู้ผลิตใครใครเอาบังนี่ไขรเติมโอ้ไขรถูกโพดหอมญ่เอาหกสิบไปครับผม ลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เลยนะครับผมเป็นเวลาตีสองห้าสิบสามนาทีนะครับผมอ่าจริง ๆ ก็นับจากตอนนี้ลงคลิปก็ประมาณตีไปครับ ประมาณ เออประมาณนั่นแหละตีสองนะผมอ่ะว่าผมลงคลิปแล้วแต่อารมณ์นะครับแบบก็ใครที่แบบยังหาเวลาเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าพวกสล็อตนี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าเวลาเล่นอ่ะเขามีกำหนดมาแล้วนะช่วงสมมติว่า คุณมาเล่นตอนที่มันไม่แตก เวลาที่แบบเวลาช่วงนี้หนึ่งช่วงนี้มันไม่แตก มันก็ไม่แตกให้คุณหรอก ต้องคุณต้องเล่นเวลา เห็นคนอื่นเล่นแตกชั่วโมงไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับผมอันนี้เป็นคำแนะนำเอาบางนี้บางนี้คุณเตะปึ้งเลยฮิปปี้ฮิปปี้ อ่า เป็นทิกเล็กๆ น้อยๆนะครับ ผม เอ้ยเอ้ยหนมอันหนมใหญ่ๆเต็มอัตะคุณหมื่นแสนกุณล้านไม่มีเลยนะครับผม อ่าแนะนำแนะนำสูตรที่เล็กๆ น้อยๆนะครับผมอ่าเผื่อเผื่อเพื่อนๆ จะเล่นได้กันบ้างนะส่วนใครเล่นได้อยู่แล้วก็ดีใหญ่ด้วยนะผมส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็เรื่องของมึงอยากเล่นนะผมเล่นได้แต่อย่าโลภนะอ่าอย่าเป็นโรคพนันนะผมเล่นเสียเพื่อเป็นเติมเป็นเติมอันนี้เขาเรียกว่าโรคพนันนะครับผมไหมโอ้วันนี้มีดูมีสาระเนาะ เฮ้ยเฮ้ยไหลนรกว่ะไหลว่ะไหลว่ะต้องคูณโอ้คูณสองเอาบึ้มกันฮิปปี้ฮิปปี้ เอาเรื่องจัดนะครับแป๊บนึงนะครับผม มาละ โอ้ ตอนนี้จริงๆก็เลิกได้แล้วนะกำไรเจ็ดร้อยนะผม แต่ผมไม่เลิกไงนาเกลือมันไม่เลิกอยู่ละไข่ไข่ไก่ เอาไข่ไก่เต๋อองุนนอายอ่เอ้าะคุณไม่มีเลยอ่ะจะคืนอ่ะจะคืนโอ้ เกมพวกนี้เกมพวกนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะเลิกนะครับผมจริงผมควรเลิกแล้วนะแต่ผมอยากได้สับผมโลภไงเออไม่ได้นะไม่ทำตามนั้นเป็นอย่างนี้นะผมควรเลิกได้ตั้งนานแล้วนะกำไรห้าร้อยห้าสิบบาทก็คือกำไรคิดอย่างนี้ไว้ซะดีกว่า ครับผมกำขี้ดูืกำตดโอ้ยเอาบางนี้เต็ม มีต่อไหมมีต่อไหมเอามีต่อครับผมเต็มโอ้คุณสอง นั่งหมดความหวัง นั่งน้ำตาริน ข้าวปลาไม่ได้กินร้องได้แค่นี้โอ้ ตอนนี้ว่าวสะบัดเลยครับผมยังวันนี้เบสสี่สิบนะขอข้าวฟิสิปินรอบเดียวเลิกเลย เลิกเลย อืมเชื่อหัวไอเรือง โอ้ยว้าวสะบัดเลยว้าวอีกแล้ว แพ้ผม เบ็ดสี่สิบนะ โอ้ดูดิ มัน ไม่ยังไม่ได้กำไรเลยนะตอนแรกก็ได้กำไรแต่ไม่ยอมเลิก มันจะเป็นอย่างนี้นะ ผม ถ้าเล่นได้ แล้วไม่ยอมเลิก ล็อบเตอร์น่าจะแพงสุดปะดูทรงพลัตนาตายละอืมอืม โอ้ไม่ลงหรอกถ้ามาขนาดนี้ผมว่าไม่ลงนั่นไงโอ้หมาสีแมวเงยหมาสีแมวเงยควันขมองเตะควายไรครับโทษทีตอนนี้พวกกูเกิดก็รักก็เสียอย่าเนี้ย เอาบังนี่เต็มไข่ไก่โอ้ไข่ไก่พอครบนะครับผม ผมเป็นคนที่เวลาเล่นไม่ชอบดูรายจ่ายนะถ้าดูแล้วแบบมันจะมาคือเราเอามาอย่านะเฮ้ยอย่าบังนี่เต็มเลยครับผมหยุดหยุดเออเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องเข้าฟิสปปินแล้วครับผมคูณห้าทูห้าสิบอะไรวะสิบสองรอบเลยอ่ะ อ๋อ มีเริ่มต้นคือคูณห้านึงคูณห้าสิบนะผม เอามานี้เต็ม โอ้ห่วยห่วยห่วยห่วยห่วย บัฆห้าควรนี้ไหมเอาห่วยเฮ้ย มันก็สิว่าบ่อยโพดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอเคกล้วยมา เอาบังนี้เต็มเฮ้ย โอ้ไม่มีต่อเอามานี่เติมเลยครับผมนึกว่าจะได้ฟรีเอ้าเอ้าฮะสองตัวได้สองสองตัวได้เหรอวิเรียบร้อยดิฮิปปี้เลยมึงงานนี้เฮ้ยอีหยังวะสูชีสอะชีสชีสบึ้มเลยเฮ้ยสองตัวมันได้เพิ่มเหรอครับอ๋อเฮ้ยคุณโอ้โหสิบห้า โอ้โหให้มาแล้วว่าอย่างงี้ให้เลยครับพี่อนมันเสียเวลา น่าคุณห้นะ อุ้ยเอ้เอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วเอาบางนี่เติมไหลไปไหลไป รับเตอร์รับเตอร์ เอาไหลแล้วมึงคุณสิบมาด้วย คุณสิบมาเอาคุณสิบมาเอาบางนี่เติมเลยครับผม ซุปเปอร์เมกาวินเอาเรื่องครับผม เอาเรื่องเรียบร้อยดูหน้าร้อยตุ้มสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทซุปเปอร์เมกาวินเฮ้ยมันเอาเรื่องจัดอะมันเอาเรื่องโอ้ยังเหลือ โอ้ยังเหลือตั้งเจ็ดรอบนะผม อันนมนม เอ้ยสแกนเนอร์มาอีกแล้วเหรออันนี้มันมันจะเพิ่มมะ มันเพิ่มมะ โอ้ตัวคุณไม่มาเลยนะผม เอาตัวคุณเติมเอาเฮ้ยเอาอีกแล้วอะขอไปนะผม มีเสียงข้าวอะไรนี่ขอไปนะผมแม่ ใครโทรมาเอ้าเออมันบวก 5 สปินว่ะ2อันทุกคน เอาเรื่องจัดอะเอาเรื่องจัดอันน้องน้องน้องอันน้องน้องนั่นน่ะน้องน้องอะโอ้น้องไม่มา เอาบ้านนี้เต็มขออภัยนะผมเมื่อกี้มีเสียงรบกวนเข้าจริง ๆ ขออภัยกันจริงๆนะครับ ผม อ่าลืมปิดเสียงนะ โอ้โหคุณคุณสิบเอาบางนี้เต็มครู้นะผม เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณสิบห้าคุณสิบห้าอ่ะอะมานี่เติมเลยครับผมยี่ปียี่ปียี่ปียี่ปีเฮ้ย เฮ้ยเราเออใช่ ล็อเตอร์แพงสุดนะผม โอ้ยหวานจี๊บไม่กะวิ่งนี่เอาเรื่องจัดอะทุนห้าร้อย เจ็ดพันฟ้าเลิกดีรออะไร อุ้ยคุณยี่ป้า เหลือตั้งห้ารอบ ว่าหลังจากนี้น่าจะว่าวเยอะนะผมโอ้โหนั่นไงขอแปดพันเลิกเลยเพื่อนแปดพันแปดพันแปดพันแปดพันเฮ้ยห้าสิบบาทเอง โอ้ยโอเค ได้อยู่นะครับผม ได้อยู่โอ้โหยี่สิบสองฟิลิปปินส์ โอเค ขอจบเลยละกันนะครับ ผมนี่ 7,958 บาทนะ ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะผม และใครนะผมที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตาม กดไว้ ผมด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับ ผม โอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ